ำหรับคำกริยา prendre เป็นคำกริยากลุ่มที่ 3 แปลว่าหยิบ ถวย มีรูปการกระจายเป็นการปัจจุบันดังนี้ je prends tu prends il prend elle prend nous prenons vous prenez ils prennent elles prennent กรณีของกริยา prendre เป็นกริยาที่มีการนำสร้างคำกริยาใหม่เช่นคำว่า comprendre แปลว่าเข้าใจ หากผู้เรียนท่องจำการกระจายกริยา prendre ได้เร็วก็จะทำให้กระจายกริยา comprendre และ apprendre แปลว่าเรียนหรือสอนได้ทันที อย่าลืมนะคะว่าคำกริยากลุ่มที่3เราต้องท่องจำให้ได้เพียงอย่างเดียวค่ะ ลองฟังเสียงอ่านผู้ชายอีกครั้งนะคะ Je prends tu prends il prend elle prend nous prenons Vous prenez. Ils prennent. Elles prennent. อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ